สวัสดีครับวันนี้เป็นเทปแรกนะครับจะให้พูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่ต้องดูแลนะครับที่ต้องคำนึงถึงนะครับตรวจสอบก็คือเรื่องกฎหมายผังเมืองนะครับ ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถทำโครงการอะไรได้บ้าง มีกฎหมายอะไรบ้างข้อบังคับอะไรบ้างซึ่งนี้เป็นพื้นฐานสิ่งแรกที่เราต้องดูนะครับในการเลือกพื้นที่นะครับหรือที่ดินที่เราจะทำโครงการ ก็ติดตามติดตามตอนต่อไป ได้ สัปดาห์หน้า และอย่าลืมสับสไครต์นะครับ ขอบคุณครับ